ครับผม สวัสดีครับ วันนี้นะครับ จะมาสอนวิธีการปัก ปักมี 2 ประเภท ปักอย่างง่ายกับปักยากนะครับ หลักการการปักก็คืออย่างง่ายก็คือ ปักแบบนะครับ ไม่ใช่ปักทึบนะครับ การปักนะครับ หลักการปักทึบนะครับ เราหนึ่งอันดับที่1โดยการวาดแบบนะครับ ผมจะปักใบไม้นะครับวาดเป็นใบไม้นะครับ เป็นรูปใบไม้นะครับ รูปใบไม้ นะครับ ต่อจากนั้นนะครับ เราเข็มนะครับกับไหมปักนะครับทำปมให้เรียบร้อยนะครับ ใช้ได้ 2 เส้นนะครับวิธีการปักเราเรียกว่าการปักทึบนะครับ แทงจากเกสรด้านบน นะครับลงมาตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับ แล้วก็ไปด้านข้างของใบไม้นะครับแล้วก็แทงมาตรงกลางของใบไม้นะครับเวลาจะปักนะครับก็คือจะชิดๆกันเราเรียกว่าการปักทึบนั่นเองนะครับเราเรียกว่าการปักทึบ นะครับ เราดึงให้ตึง ปักทึบครับเวลาการปักนะครับ ให้ทางซ้ายหนึ่งข้าง ทางขวาหนึ่งข้าง นะครับ มันจะได้บาลานซ์กันในการปัก นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ การปักทึบ นะครับก็จะได้เป็นใบไม้ที่สวยงามออกมา เราเรียกว่าเทคนิคการปักทึบนะครับ เมื่อปักเสร็จเรียบร้อยนะครับ ด้านล่างนะครับ เราก็ทำปมให้เรียบร้อยนะครับทำปมแล้วก็ดึงให้เต็มรอบที่1รอบที่2นะครับให้แข็งแรงหน่อยนะครับผมแล้วถึงจะตัดนะครับ นี่คือวิธีการทำปักทึบนั่นเองเป็นใบไม้ Thank you.